สำหรับประโยค女士您好欢迎来到我们的酒店แปลว่า สวัสดีค่ะคุณลูกค้า โรงแรมของเรายินดีต้อนรับค่ะคำว่า女士แปลว่า คุณผู้หญิง ในที่นี้จะหมายถึงคุณลูกค้าคำว่า您好แปลว่า สวัสดีคำว่า欢迎แปลว่ายินดีต้อนรับคำว่า 来到แปลว่ามาถึงคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า的แปลว่าของคำว่า酒店แปลว่าโรงแรมสำหรับประโยค你好我已经在线预定了一间双人间住四晚แปลว่าสวัสดีค่ะ ฉันจองห้องคู่สำหรับคืนค่ะคำว่า你好แปลว่าสวัสดี คำว่าวแปลว่าฉัน คำว่า已经แปลว่าแล้ว คำว่า在线แปลว่าออนไลน์ คำว่า预定แปลว่าจองล่วงหน้า คำว่า了แปลว่าแล้ว คำว่า一间หนึ่งห้อง คำว่า双แปลว่าคู่ คำว่า人แปลว่าคน คำว่าเจียน แปลว่าห้อง คำว่าจูแปลว่าอาศัยหรือพักคำว่าสื่อวัน แปลว่าสี่คืน